ในกรณีที่หน้าเว็บไซต์ของเรามีลักษณะการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นลักษณะเดียวกันนะครับ ตัวอย่างเช่น การจัดวางตำแหน่งรูปภาพ หรือว่าการจัดวางตำแหน่งหัวข้อตัวอักษรในหน้าเว็บไซต์นะครับ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการสร้างเว็บไซต์นะครับ เราสามารถที่จะทำสำเนาหน้าเว็บไซต์นะครับ ที่เราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ขึ้นมาเป็นหน้าใหม่นะครับ แล้วก็ทำการแก้ไขข้อมูลลงไปนะครับ ซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างหน้าเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับ อันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับ กรณีที่เราได้ออกแบบโครงสร้างหน้าเว็บของเราไว้แล้วนะครับ เราสามารถที่จะใช้เมนูทำสำเนาหน้าเว็บนะครับ เพื่อที่จะสำเนาหน้าเว็บที่เราได้สร้างเอาไว้ขึ้นมานะครับ โดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาในการออกแบบในส่วนของตัวโครงสร้างหรือว่าเนื้อหา เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับ ซึ่งอันนี้เราได้ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนของวิธีที่หนึ่งเพราะงั้นถ้าเราใช้วิธีการใส่เนื้อหาแบบเดิมๆเราก็ต้องมาตั้งดีไซน์นะครับ แล้วก็ลากวางพวกวัตถุเนี่ยตามที่เราต้องการนะครับให้มีลักษณะเช่นเดียวกัน เพราะงั้นเนี่ยเพื่อประหยัดเวลาในการ สร้างเว็บของเรานะครับ เราสามารถที่จะทำสำเนาหน้าเว็บหน้านี้ขึ้นมาอีกหนึ่งหน้านะครับ โดยใช้วิธีการนะครับ ก็ เอาเมาส์มาชี้ที่หน้าเว็บที่เราต้องการทำสำเนานะครับ จากนั้นคลิกปุ่มด้านหลังตรงนี้ แล้วก็เลือกเป็นทำสำเนาหน้านะครับ ก็จะโผล่ชื่อขึ้นมาให้เรา ลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะครับ เสร็จแล้วคลิกเสร็จสิ้น ก็จะได้หน้าเว็บโผล่ขึ้นมานะครับมีลักษณะเช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้เราสามารถที่จะปรับแก้ไขข้อความ นี่แล้วก็ลบไปได้เลยนะครับต่วนนี้เห็นไหมครับ เราใช้เวลาเพียงไม่นานเราก็ได้หน้าเว็บใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งหน้าแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการทำสำเนาหน้าเว็บนะครับ ซึ่งหน้าที่เราสำเนานะครับ จะมีลักษณะการแสดงผลที่ เหมือนกันเลยนะครับ โดยที่เราสามารถที่จะเข้าไปปรับ แก้ตัวคอนเทนต์ นิดหน่อยนะครับ เราก็ได้หน้าเว็บใหม่ขึ้นมาแล้ว แล้วเจอกันในเนื้อหาต่อไปนะครับ สวัสดีครับ